ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินดาวครั้งที่ 71 งานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณเมืองลินดาวจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี และหมุนเวียนไปตามสาขา ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดงานประชุมสำคัญระดับโลกที่เหล่านักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รอคอยครับ โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 71 ในสาขาเคมี มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์มากถึง 33 คนเลยครับ สวทช รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ ให้นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต และสร้างเครือข่ายกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลก โดยในปีนี้ มีนิสิตนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานประชุม6คน ผู้สนใจที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงจบปริญญาเอกแล้วไม่เกิน 5 ปี ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการลินดาวได้ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ร่วมสร้างบุคลากรวทน โดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน